ปั่นสล็อตมาเนี่ยนะครับอันนี้มาอยู่ในเกม ดินเนอร์ดีไรนะ อ่ะมาเล่นอะไรกว่วนะครับวันนี้ผมมาเล่น999 บาทนะมาเล่นกับคนเหมือนเดิมเลยนะ อ่าเอาละครับไปดูกันว่าเกมนี้เบ็ดต่ำสุดจะเป็น 1 บาทนะ เบ็ดสูงสุดจะเป็น 2,000นะ ผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะ ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะ ผมอนุญาตเริ่มไปที่เบ็ด5บาทก่อน5บาทก่อนไล่เบ็ดไปก่อนนะ ญาตเปิดเปิดออโต้นะห้าสิบหมุนนะอนุญาตเปิดทูโบเลยนะครับ ยัดไปเลยนะ ดูล้างหน้าเสียแล้วหน้าเป็นห้าบาทเาเข้าเลย อ้โหอย่าบอกมันไม่จ่ายเลยสักไม้ โอ้โห ไม้สุดท้ายยังได้อยู่หลายไม้ไม่ไหลด้วย โอ้โหแตกปากเลยเอาเรื่องนั่นแม่งเอาเรื่อง้สุดเอาเรื่องมามาดูกันต่อเลย ทูลใจกลารครับยังนะยังไม่แตกนะถ้าเป็นผ้าบาะเนี่ยยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะข้าเฟซสามรอบติดก็แค่นั้นนะดอกกะไหลมาดูเสียงนะครับแบบนี้อ่า หนึ่งร้อยบาทนะเอ้ย่ไปต่อเลยนะไปไลดินจรนะนเดินไนะ มาดูกันนะ ว่างกว่านี้ เจ็ดนะ เอาลือเล่นต่อเลยนะอีกสามสิบหมนนะสูกแล้วบ่อดีนะดีได์ดีไรจะจ่ายหรือเปล่า Come on, come on, come on. 200 บาทนะครับวันนี้นแนะ เฮ้ยอดีเลยบดิเนดีไลท์เป็นเบาทจะานเือเท่าไหร่ก็ะนคือคยี่สิบแล้วครับช่งนี้นนอี้ได้าวัม200 บาทนะเอาเรื่อง อยหกสิบห้าครับของเลี่ยนจัดเลยของเลี่ยนจัดชุดนี้ ชุดนี้ Woo! อนโตนะ416 นะเอาลืมสี่สิบหกไปครับ เอาลืมนะเวลายาวนะหนะแนะวันกอนโตนะนะเลยนะแบบนี้นะ เต็มคาเบลเต็ม ลาเบลเข้านี้จ้ะมาถึงที่ตรงนี้ ตามมีคือมีผลไม้คูณเ่าไหรคูสี่เข้าไปฝนููจั่นีได้รางวัลเมก928นเอาเรื่อง ともりは จริงเลยนะห้าแบบนี้ด้ยดูกันเลยปาหรือเปล่านะอุ้ยเป็นมาเอาเรื่องเลยเว้ยดูนี่ไปแบบนี้เอาเรื่องจับสำหรับวันนี้เงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทนะโอ้ยเงียบแกมามามาแล้วเงียบเงีย เข้าไปครับตรงนี้ห้าร้ยี่สิบห้านะมาไปต่อบ้างหมแล้วนะหมดฟรีแล้วนะเอายังไงสิบเจ็ดตนี้เป็นรางวัลซุปเปอเมกนะสองสองพันหกร้อยสามสิบห้านะขอผ่านหนาเล่นแล้กันเอาเลี้ยงเอาเลี้ยมันรวมนะหกพันสองร้อยสามสิบนี่เรื่อง ่ไหลนี้ดิผมก็ลงข้างนอกนะสองพันแบบนี้นะเมอมาซุปเปอร์เมกะนะสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าอ้าเรื่องพอเลยนะแบบนี้นะ ผมมาเยอะเลยนะวัไสิบเท่าแล้ววันนี้ผมมาถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะเล่นหนึ่งคนนะเรื่องครับโอ้โห ส่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะก็ฝากกดไลค์ กันดิ่งกดซับสไครต์ผมเลยนะสำหรับวันนี้นักปั่นสำหรับขอตัวไปแค่จังก่อนนะโหวันนี้เป็นวันหุ่มจริงเลยนะ สวัสดีครับ